อ้โห ดูดิ ดูดิ ยังไหลต่ออยู่นะโอ้โห ไหลโคตรสุดอะสำหรับตรงนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ 2,764 นะเรื่อง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 เกมเก่าแล้วนะเกมนี้แต่ยังได้อยู่นะ ผมชอบเล่นนะ ยังแตกอยู่นะขออนุญาตเริ่มไปที่เบ็ดสิบบาทนะห้าสิบหมุนไปเลยครับโอ้โหมาถึงก็ไหลไหมไม่ไหลนะผมยังไม่เปิดเทอร์โบนะผมจะดูทรงรูปเกมไปก่อนนะน้ำนาแรงช่องแรงมาหรือเปล่าลงพึ่งไม่ลงอ่ะ ถ้าหน้าแดงมาเมื่อกี้มาเต็มกันละเบลเป็นนกับทองครับอ่าเปลี่ยนเป็นวายครับดอกนี้ได้ใช้เปล่าได้ใช้หรือเปล่า โอ้ไม่ได้ใช้วายเฉยสิบมาครับไหลไหมไหลต่อครับเอช่องแรกมาบ้างมาด้วยครับโอ้ยังไหลต่อนะ น้าชมพูโอ้ตรงนี้ไหลต่อเปลี่ยนเป็นวายครับยังไงได้ใช้ได้ใช้ครับตรงนี้หน้าเขียวกับหน้าม่วงครับ โอ้โห ไหลต่อครับตรงนี้เต็มๆครับ โอ้โห ยังไหลต่ออีกนะ ตรงนี้ โอ้โหเอาเรื่องเหรอเกมเก่าแต่ยังได้อยู่นะเกมนี้นะ เอาเรื่องสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกานะ 460 นะ เอาเรื่องเอาเอาเอาเอาเข้าเลยหรือเปล่าตรงนี้ ข่าด้วย โอ้โหเขาเอาเขาเอาอ่ะ เขามา เอาเลี้ยงนะครับตอนนี้อยู่ที่คูณสี่นะ ยังไม่มานะโอ้ยตรงนี้อ่ะไหลต่อหรือเปล่า ไหลต่อนะ เก็บคูณไปก่อนนะ อ้ายังไหลต่ออีกนะครับเจ็บคูณตอนนี้อยู่ที่คูณสิบแล้ว ไหลต่ออีกนะ ยังไหลต่อครับ โอ้โหหลังนี้ยังเจ็บคูณไปยาวๆนะโอยเรื่องครับตอนนี้อยู่ที่คูณสิบสี่นะ อีกสองหมุนนะอ้าว คูณสิบหกแล้วตอนนี้มาไหลต่อไหลต่อ ไหลอีกเปล่าไม่ไหลนะหมุนสุดท้ายนะกับคูณปดนะ มาดูกันนะ อืมเงียบนะ สำหรับเงินรางวัลรวมนะ 363 นะเอาเรื่อง มาโอ้โห ตรงนี้เป็นสิบบาทเข้ามาโอ้โหดูดิโอ้โห เอาเรื่องจัดเงียบเลย แตกปุ๊บเงียบเลย ถ้าหน้าแดงยังมาอยู่นะ ยังไหลต่ออยู่นะ เงียบนะขออนุญาตยัดเทอร์โบนะ20หมุนนะไปยัดเลย ทรงดีอยู่นะสำหรับเบ็ดสิบบาทนะเอาหน้าเขียวช่องแรกเลยเปล่า ไม่ลงนะลงหรือเปล่า ลงมาจนได้นะรู้เรื่องครับโอ้โหหน้าแดงต่อครับเปลี่ยนเป็นวายครับตรงนี้ ไหลต่อครับดอกนี้เต็มๆครับโอ้โหเอาเรื่องจัดสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตเนาะ สามร้อยสามสิบแปดนะเรื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้ หน้าม่วงครับเก็ดเป็นวายครับตรงนี้โอ้โห ยังมันเหมือนเดิมนะสาวรำนะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดสี่สิบเลยนะ วันนี้เป็นวันของผมจริงนะผมต้องยัดละกราฟดีกราฟดี เงียบเงียบอุ้ยมาหูหน้าท้องตรงนี้ เต็ม เต็มเครื่องเลยนะ เมื่อกี้นะ โอ้โหสำหรับเงินรางวัล สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโต960 นะ เอาเรื่อง เอาเข้าหรือเปล่า เข้าหรือเปล่านะ ถึงโอ้โหไม่เข้านะ เรื่องนี้เต็มกระดานนะครับตรงนี้ หน้าม่วงมาตรงนี้เต็มๆอยู่นะอยูไหลต่อครับมันไหลต่ออยู่นะตรงนี้ หมดแล้วนะผมขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ด 40 เหมือนเดิมนะ 50 หมุนนะ หน้าเขียวโอ้โหหน้าเขียวเมื่อกี้น่าเสียดายจัดอุ้ย ฟรีเกมเข้าเลยครับดอกนี้รู้เรื่องรู้เรื่องไปครับ ไหลไหลต่อครับ ยังไหลอยู่นะ วายมาเชื่อมครับ ตรงนี้โอ้ได้ได้หลต่อนะตรงนี้ หลต่อครับโอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นวายครับ ได้ใช้หรือเปล่า ผมไม่ได้ใช้วายช่องสามนะเมื่อกี้นะ บบนี้เป็นเป็นกรอบทองกันบานเลยครับ ไม่ได้ไม่ต่อนะ ไม่ไหลต่อนะจริงสำหรับแบบนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ864 นะ เอาเรื่อง สำหรับเงินรางวัลรวมนะ 1,900 นะ เอาเรื่อง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลต่อครับตรงนี้เอาวานมาเชื่อมตรงนี้ขึ้นกระดานไปก่อนนะหูหน้าม่วงตรงนี้ครับหูมายังไหลต่ออยู่ ไหลต่ออยู่ครับเหลือตรงนี้ยังชุดเบิ้มเหมือนเดิมนะ มาแล้วครับตรงนี้นะ ดอกนี้ครับ โอ้โห ชุดใหญ่เลยครับดอกนี้ แตกหนักแตกจริงครับ โอ้โห เอาเรื่องสำหรับตรงนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ8,690นะเอาเรื่องอัดเลย หูมาไหลต่ออีกอ่ะ โอ้โคตรสดมาโอ้โหดูดิ ดูดิ ยังไหลต่ออยู่นะมาโอ้โหไหลโคตรสดอ่ะสำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลซูเปอร์เมกา นะ 2,764นะเอาเรื่อง แตกสองรอบติดอ่ะหุยได้เขียวมาตรงนี้ มา อยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่นะยังไหลต่อครับ โอ้โหตรงนี้ยังไง วายมาเชื่อมตรงนี้เต็มเต็มครับเต็มเต็มครับ เต็ม เต็มเครื่องอีกครับเต็มเครื่องอีกแล้วครับอือหือตรงนี้เสียดายหน้าฟ้าช่องแรกนะเมื่อกี้นะสำหรับตรงนี้นะเงินรางวัลก้อนโตนะ878นะเรื่องยังไหลต่ออยู่นะ ชุดบันเล็ศชุดบันเล็ศมาครับ โอ้โหโคตรสดครับ สาวถ้ำโอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้าโตนะ906บาทนะ เอาเรื่องน้ำม่วงโอ้โหเอาเข้าฟีเกม กำลังจะหมดอยู่แล้วนะ เมื่อกี้หมุนนะ มาดูกันนะว่าหลังนี้จะจ่ายเท่าไหร่นะถ้าคืนสองหมื่นนี่ผมพอเลยนะ ผมออก ออกฟรีเกมไปผมไม่หมุนต่อนะ แต่เกินคาดครับมาอีกสี่หมุน อุ้ยอุ้ยฟรีในฟรีเรียบร้อย ลงลงลงลงหรือเปล่านะ ลงหรือเปล่าโอ้ยไม่ลงอ่ะครั้งสุดท้ายละ ไม่ลงนะ มาให้เสียวนะเมื่อกี้นะโอ้เทมาตรงนี้เต็มๆนะสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโต นะ 960 นะเอาเรื่องโอ้ยังไหลอยู่นะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยฟีนีฟีตรงนี้ ไม่มานะสำหรับเงินรางวัลรวมนะ1,236นะ เอาเรื่องเอาเอาตรงนี้ขึ้นกระดานก็เอาครับโอ้ยวันนี้ผมก็บวกมาเยอะแล้วนะ